สวัสดีครับ วันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวชม ทางขึ้นเขาบันไดอิดดูนะครับ เริ่มต้นจากเทศบาลเมืองสารการจังหวัดนะครับ ว่าจะไปอย่างไรได้ แต่จะพาอ้อมเมืองนิดหนึ่งนะครับ เราไม่ไปทางตรง เราพาอ้อมเพื่อให้ดู บรรยากาศรอบๆ ก่อนขึ้นเขาบันไดอิฐนะครับต้องเริ่มต้นที่เขาวังก่อน เขาวังก็คือ ฝั่งตรงข้ามเขาบันไดอิฐครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในฝั่งเขาวัง เราก็ต้องไปวนรอบเขาวังซะก่อน ครับเขาวางก็จะอยู่ด้านอนนนะครับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีนะครับตรงนี้นะครับ ระนครคีรีเขาวังนะครับ ก็จะอยู่ข้างบนนั้นแหละครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีเขาอยู่ด้านบนนะครับต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไป มีเฉพาะพนักงานที่ทำงานด้านนั้นทางนั้นนะครับส่วนคนธรรมดาไม่ค่อยขึ้น ขึ้นไปนะครับทางด้านพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ แต่ในตัวเขาวังนั้นมีขึ้นขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ก็อุทยานเฉลิมเกียรติรอสี่นะครับ เศรษฐกิจซบเซาไปนิดหนึ่ง ทั้งรถทั้งคนก็จะน้อยกว่าปกติบางตา เป็นทุกที่แล้วครับ ผมขี่มาจากเชียงใหม่ ผ่านมาเรื่อยๆก็ทุกที่ก็เบาบาง แต่ชาวมอเตอร์ไซค์นะครับ สามารถออกมาเที่ยวได้ สบายเลยครับเพราะว่า ไม่ได้เจอผู้คน ไม่ได้สัมผัสผู้คนนะครับ ถ้าไปไหนวันเดียว ก็ไม่ต้องแวะซื้ออะไรห่อข้าวมากินได้ครับ มีน้ำขวดหนึ่งข้าวสองห่ออยู่ได้ทั้งวัน แล้วท่านจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับ ภายในหนึ่งวัน หิวก็เข้าเซเว่นอีเลเว่นที่ว่ามีคนน้อย เปรี้ยวๆ ในที่ปลอดภัยท่านก็แวะซื้อได้ อย่าไปในที่คนเยอะนะครับเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนนั่นะครับที่มี ที่มีเลยนะ เสา เสาวิทยุมั้งครับ ด้านนู้นนะครับ ตอนที่เราจะตอนที่มีงานพระนครคีรีถ่ายพลุถ่ายอะไรก็ช่างภาพก็ไปอยู่บนนั้นอีกจุดหนึ่งครับ ถ่าย ถ่ายพุพระนครคีรี สวยอีกแบบหนึ่ง คือคนละมุมกันนะครับ มีหลายมุมที่ถ่ายได้ มุมนิยมก็อยู่บนเขาบันไดอิฐตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับว่า NC 750X จะสามารถขึ้นไปบนนั้น ได้โดยง่ายหรือเปล่า จะง่ายหรือจะยากแค่นั้นเองครับ เป็นปกติขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่ว่า มันยากหรือง่ายกว่าเดิม เดี๋ยวมาดูกันนะครับ อีกแป๊บเดียวก็จะถึง เราต้องค่อยๆไปครับ รู้สึกเขาจะทำทางดีแล้วนะทางขึ้นพระองค์ใหญ่นะครับ เขาเป็นละอิดที่ขึ้นยากคือทางด้านหลังนี่แหละครับ ส่วนข้างหน้าใครๆก็ขึ้นได้ นี่นะครับทางด้านหลัง เอรู้สึกจะมีคนกำลังขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่ามาบ้านแถวนี้ ขึ้นก็จะแคบๆครับ ไม่มีกระจกครับ แต่มีแตรคอยบีบได้ครับ ไม่มีกระจกมองแล้วเนี่ย มีแต่ตะแรคอยบีบเพราะว่าถ้ามีรถสวนนี่ก็จะเสียจังหวะครับเวลาขึ้นก็คอยระวังนิดหนึ่ง นี่ครับ ข้างล่างก็จะสวยครับ แต่รถเล็กๆเนี่ยก็จะมาง่าย แต่รถใหญ่เนี่ย โอ้โห ระวังครับเพราะว่ามันเป็นทางชัน การจะเข้าเกียร์การจะเบรกจะอะไรเนี่ย ก็จะยากนิดหนึ่ง แต่ถ้าระดับบิ๊กไบค์แล้วก็คือไม่ยาก เลี้ยวผิดนิดหนึ่งที่จริงไม่มีใครขึ้นมาหรอกเมื่อกี้คงจะเป็นรถ ของเจ้าหน้าที่ ฟูดแพนด้าเขามาส่งถึงนี่ได้ โอ้โห ไม่น่าเชื่อครับ ต้องค่อยๆมาครับ มาคนเดียวต้องระวังนิด นึง ต้องเอาให้ชัวร์ผลปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่า พระองค์ใหญ่เป็น ยัง ไงนะครับ เขาจะ เราก็จะปิดไม่ให้เข้านะครับ ตรงนี้นะครับ พระองค์ใหญ่ วัดเขาบันไดอิฐนะครับ องค์ใหญ่ แต่ถ้าขึ้นจากทางหน้า ก็ต้องขึ้นบันไดมาอีกหลายร้อยขั้นกว่าจะมาถึงพระองค์ใหญ่นี้นะครับ แต่ถ้ามาด้านหลัง มอเตอร์ไซค์เข้าได้ รถยนต์ก็มาได้ แต่ต้องคอยสัญญาณรถ วิ่งสวนอย่างเดียวนะครับ นี่นะครับ ก็จะ มีเสาวิทยุสูงๆอยู่นี่นะครับ ส่วนผู้ที่จะมาถ่าย พระนครคีรีนะครับก็ต้องไปขึ้นไปบนฐานหลวงพ่อพระองค์ใหญ่นั่นนะครับ หรือข้างๆตรงนั้นนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ย มันมีต้นไม้บังนะไม่สามารถที่จะถ่ายพลุได้มันบัง ต้นไม้บังนะครับ ตัวนี้เอง ไม่ยากครับเออยังไงไหนๆ ก็มาแล้วเดี๋ยวไป ไปทางขึ้นข้างหน้าดิ ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับ ข้างหน้าจะลำ จะเอ้ยจะง่าย ไม่ลำบากเหมือนนี่นะครับ ตรงนี้ต้องค่อย ๆ บรรจง มาคนเดียวก็จะดีนิดนึง คือจะระวังตัวมาก อันไหนไม่ชัวร์ไม่ไป หรือไม่ประมาทนั่นเองนะครับ คอนกิรีอยู่ตรงนี้ เออ ตรงนี้ก็พอจะถ่ายได้นะ มีช่อง ให้ถ่ายงานพระนครคิรีตรงนี้นะเออ ด้านนี้ก็พอได้ ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนก็ได้ แต่ก็ต้องเอารถขึ้นมาครับ เดินขึ้นมานี่คงจะ โอ้ไม่ไหวครับ แบกกล้องใหญ่ๆมาด้วยนี่ เขาคงลำบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนคนเยอะคือในช่วงวันงานอะคนเยอะก็คงจะจะต้องเดินขึ้นมาจริงๆหระครับ เนี่ยครับ เออ ตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็ได้ เนี่ย เห็นเห็นแล้ว คนเยอะก็คงจะต้องเดินขึ้นมา ในงานพระนครคีรีเนี่ย คนเยอะอยู่แล้วนะครับก็ แบ่งๆกันไปหลายพื้นที่แล้วครับก็ต้องรอน่าจะปีหน้า คงจะจัดงานได้แล้ว เพราะว่า วัคซีนคงจะฉีดกันหมด ตอนสิ้นปี งานก็เริ่มต้นปีหน้าก็จัดได้นะครับนี่ไม่ยากแล้วพวกใกล้นั่นแหละ นี่คือทางลงครับ ค่อยๆ ลงได้บรรยากาศ ชิงเขาวันในอิดนะครับ ก็จะเป็นบ้านผู้คน อยู่รอบๆเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนนะครับ งขึ้นด้านหน้าก็ขึ้นตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนี้ทางขึ้นเป็นทางลงซะแล้ว คนคงไม่มีนะ ตรงนี้ก็ มีมังกี้เยอะครับ แห้งเจียหรือชื่อเล่นว่าลิงครัจะเยอะพอสมควรครับตรงนี้ก็หลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิด งานตรงนี้ก็มีลำวงเวลาจัดงานประจำปีนะครับ เวทีลำวงก็ตั้งตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วแต่ แต่ถ้างานประจำปีเนี่ยจะตั้งตรงนั้น เพราะว่าเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขายของส่วนพวกที่มาขอทางวัดจัดงานอะไรต่าง ๆ งานบวชงานศพงานอะไรมีเวทีลำวงก็ตั้งบริเวณนี้ได้ เพราะคนไม่เยอะเท่างานประจำปีนะครับ ส่วนวิหารหลวงพระแดงก็จะอยู่ด้านบนนั้น เห็นไหมครับว่า ถ้าขึ้นด้านหน้าเนี่ยจะง่าย ถ้าตอนคนนี้เยอะก็จะมีทางขึ้นกับทางลงคนละทางกัน จะได้ไม่มาจ้าเอกัน แต่ตอนเนี้ย ช่วงโควิดคนน้อย ก็เสี่ยงดวงกันเอาเองเห็นไหมครับ ก็ไม่แพ้เขาวังนะ มีท่านแห่งเกียร์มาเยอะแยะมากมาย านขายสับปะรดบ้านคาสวนพึ่งนะครับ ตรงนั้นเราก็ต้องลอดอุโมงค์ไปฝั่งตัวเมือง หน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์ ตรงหน้าโรงพยาบาลพิรัตก็จะเป็นจุดจอดรถทัวร์ที่สำคัญอีกอีกที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ก็ศูนย์อาหารตอนเย็นก็มีคนมาซื้อของเยอะมากเห็นน้ำเต้าหู้ างก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะครับ ซึ่งมีพระปรางห้ายอดทำด้วยปืนปูนปั้น โดย ช่างปูนปั้นเมืองเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุด ก็จากพระปรางห้ายอดวัดมหาธาตุนั่นแหละครับ เป็นฝีมือ ช่างเมืองเพชร ฝีมือทางด้านปูนปั้น สวยงาม ามจริงๆครับปูนปั้นโดยช่างเมืองเพชร นี้ก็คือวัดพระพาชัยครับวัดพระพาชัยที่ที่มีอนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่เพราะท่านก็มาขึ้นมาทางแม่น้ำแล้วก็ขึ้นขึ้นท่าตรงนี้เพื่อไปไหว้พระที่วัดมหาธาตุนะครับ จะวนมาหน้าสารกลางอีกรอบหนึ่งนะครับวนกลับมาที่เดิมเพื่อให้ท่านทราบว่าหนึ่งรอบเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างวนหนึ่งรอบ พระนครคีรีวัดเก่าวัดใดอิกแล้วก็รอบตัวเมืองอีกนิดหนึ่งผ่านหน้าวัดมหาธาตุ นครับสารการหลังเก่า แล้วก็ไปที่จุดเริ่มต้น ที่สารกลางหลังใหม่นะครับ นี่คือตลาดขายของกิน กับข้าวต่างๆนะครับ ตอนเย็น เห็นได้ว่ายังไม่ถึง 18นาฬิกานะครับธงยังไม่ลงนะครับ ตรงนี้ก็จะมีธงใหญ่ ๆ อยู่ ตรงหน้าสารกลางหลังเก่า หน้าเทศบาลเมือง แล้วก็หน้าสสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ครับมาถึงที่เดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ว่าสารการจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ